เข้าใจตรงส่วนนี้แล้วเราก็จะมาทำความเข้าใจในส่วนของการกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์มีความจำเป็นยังไงนะคะ อาจารย์อยากให้เราคิดและทำความเข้าใจว่ามันเป็นการเจาะหัวใจของลูกค้าเลยค่ะ เจาะให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกมีความต้องการถ้าเราพูดถึงสปา ถ้าเราพูดถึงการให้บริการในเรื่องของแพทย์แผนไทย หรือรูปแบบของการให้บริการด้านการนวด ให้เขานึกถึงร้านเราธุรกิจของเรานะคะ อันนี้ก็จะมีวิธีการหรือเทคนิคด้วยกันทั้งหมด 5 ขั้นตอนเรามาทำความเข้าใจในขั้นตอนที่1นะคะขั้นตอนที่ 1 เป็นการระบุถึงข้อได้เปรียบทางการแข่งขันค่ะ ว่าความแตกต่างความแข่งขันเนี่ยเราจะดูเรื่องอะไรบ้าง จะดูเรื่องความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของเรามีรูปแบบการออกแบบยังไงเรื่องของ พื้นที่ในเรื่องของอาคารสถานที่เรามีความแตกต่างเรื่องภาพลักษณ์ยังไง เรามีความแตกต่างเรื่องคุณภาพยังไง เรามีความแตกต่างเรื่องของความไว้วางใจให้กับลูกค้ายังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเข้ามาแล้วผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์การบริการต่างๆ ของเราดูแล้วมีความแตกต่างนะคะะความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะทางด้านการบริการ มีความสะดวกยังไง มีความสเปเชียลยังไงนะคะ อันนี้เราก็ต้องคิดว่าลูกค้าได้รับ แล้วรู้สึกว่า เออง่ายต่อการที่จะเข้ามาติดต่อง่ายต่อการที่เราจะรู้สึกถึงความประทับใจกับพนักงาน ในการให้คำแนะนำเราจะสร้างความแตกต่างเรื่องอะไรถัดมาเรื่องของบุคลากรอันนี้สำคัญมากค่ะ เพราะธุรกิจบริการสิ่งสำคัญหรือเราใช้พนักงานพนักงานก็คือบุคลากร เราจะวางมาตรฐานของผู้ให้บริการหรือเราเรียกว่าอาจจะเรียกง่าย ๆว่าเทอรัปิสค่ะ ว่าเทอรัปิสเนี่ยจะให้บริการยังไงให้ได้คุณภาพ ไม่เอาเปรียบลูกค้ามีการนวดครบทุกขั้นตอน หรือให้บริการครบทุกขั้นตอนนะคะ ไม่เอาเปรียบ มีความเชี่ยวชาญ มีความอ่อนโยนนะคะ ซึ่งตรงนี้ทำให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าได้นะคะ ตัวถัดมานะคะที่อยากจะให้เน้นก็คือความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ จะทำยังให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่า ถ้าเราเข้ามาใช้บริการสปาของเราแล้วรู้สึกได้ว่า มีความรู้สึกประทับใจเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเหมาะสมกับราคาที่ลูกค้าสามารถที่จะจ่ายออกไปนะคะทำยังไงให้เขารู้สึกได้ว่าเขามีความสุขเขาได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านร่างกาย แล้วเราก็จะมาต่อด้วยขั้นตอนคุณสมบัติในขั้นที่ 2 ขั้นที่ 2 ก็คือข้อได้เปรียบ ทางการแข่งขันที่จะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม อันนี้เราก็จะเน้นในส่วนของความแตกต่างที่ควรจะส่งเสริมว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเข้ามาใช้บริการแล้วเขา เป็นรายแรกในการได้รับนะคะไม่ต้องมาให้รู้สึกว่าจะต้องนั่งคอย หรืออาจจะเป็นเรื่องของจำนวนความแตกต่างที่จะส่งเสริมการบริการ อันนี้เราก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาหรือทุ่มเททรัพยากรเพื่อกำหนดตำแหน่งนะคะ ส่วนใหญ่จะใช้หลักเรื่องของการสื่อสารหรือการโฆษณาเข้าไปช่วยอะค่ะ และหลังจากนั้นเมื่อผ่านขั้นตอนที่ 2 แล้วเรานำมาสู่ขั้นตอนที่ 3 ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ด้วยการเลือกกลยุทธ์ ในการกำหนด ตำแหน่งโดยรวมนะคะโดยรวมเรื่องอะไรบ้าง เช่น เรื่องของการกำหนดตำแหน่งตามคุณสมบัติของรูปแบบของการให้บริการ อย่างเช่น การนวดผ่อนคลายก็จะมีรูปแบบตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ อยู่ในตำแหน่งไหน หรือการนวดเพื่อที่จะลดความเครียดหรือการนวดเพื่อที่จะรักษาโรค หรือเป็นประเด็นของการกำหนดผลิตภัณฑ์ ตามคู่แข่งขันหากคู่แข่งขันวางตำแหน่งไว้แบบไหนเราอาจจะกำหนดตามรูปแบบแบบนั้นก็ได้นะคะ ส่วนการแบ่งตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะคะ ที่จะใช้อีกรูปแบบหนึ่งคือ การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามสัญลักษณ์ หรือตามวัฒนธรรม อย่างเช่น สปาเรามีรูปแบบการให้บริการที่เป็นแบบอัตลักษณ์ล้านนานะคะ หรืออาจจะเป็นรูปแบบบาหลี แล้วแต่เราจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เรา ในรูปแบบไหนนะคะ หรืออาจจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เราตามผลประโยชน์หรือคุณค่าที่ได้รับ อันนี้ผู้ที่จะทำธุรกิจอาจจะวิเคราะห์ว่า เราเนี่ยจะมีเรื่องของการบริการที่อาจจะเกิดประโยชน์แบบไหนทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจ ตัวถัดมาการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามราคาและคุณภาพ การวางตำแหน่งตามราคาและคุณภาพ หมายถึงว่าหากสินค้าเรามีคุณภาพ อาจจะบอกว่าคุณภาพดีเลิศราคาจะปานกลาง คุณภาพต่ำราคาต่ำนะคะ อันนี้อาจจะวางราคาของตำแหน่งตามราคาและคุณภาพ ตัวถัดมาก็อาจจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามการนำไปใช้ หมายถึงว่ายังไงถ้าเรามีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ก็ดูตามเทคนิคการให้บริการ บางอย่างอาจจะใช้การนวด บางอย่างการใช้ผ่อนคลายโดยการใช้น้ำ เมื่อเราเข้าใจในขั้นตอนที่ 3 แล้วก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่ 4 นั่นคือการออกแบบสื่อนะคะ เพื่อกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ อันนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้เทคนิคเรื่องของการออกแบบสโลแกนนะคะหรือตราสินค้า อันนี้จะช่วยให้คนหรือผู้พวกโภคจำนะคะจำได้นะคะ ส่วนตัวถัดมาในตำแหน่งผลิตภัณฑ์ก็คือขั้นตอนที่ 5 คือการสื่อสารและการส่งมอบ ซึ่งอันนี้จะเป็นภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Product ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Price ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนด Price และก็ตัวกำหนดโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขาย เมื่อเราเข้าใจตรงส่วนนี้แล้วเราก็จะวางแผนตัวผลิตภัณฑ์ของเราได้ถูกต้องว่าผลิตภัณฑ์เราอยู่ในตำแหน่งไหน และสามารถที่จะเลือกให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ค่ะ สวัสดีค่ะ